พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียมนุษย์มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สวนทางกับปริมาณน้ำมันดิบในธรรมชาติที่ค่อยๆ ลดลง จึงต้องแสวงหาพลังงานทางเลือกใหม่ครับ น้ำเสีย ถือเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีปริมาณมาก และไม่มีราคาสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ โดยการป้อนเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบ UBFC สำหรับการบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เน้นการออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพให้มีโครงสร้างอย่างง่าย มีส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อน อาศัยท่อลดในการกั้นห้องแอโนดออกจากห้องแคโทด ทดแทนการใช้เยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนที่มีราคาสูง และลดการแพร่ผ่านของออกซิเจนจากขั้วแคโทดไปยังแอโนดนอกจากนี้ มีการใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมกับการตรึงจุลินทรีย์เพื่อทำหน้าที่หลั่งสารตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพสำหรับปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ในระบบรวมทั้งประกอบไปด้วย วงจรตัวกรองชีวภาพแบบไหลขึ้น ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ได้เป็นอย่างดี มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพของต่างประเทศ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสีย ในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช